โอเคนะคะจอดเสร็จแล้วนะคะ อือฮโอเค ตรงตามเป้าหมายนะคะ รอรถระวาง โอเค ส่วนหัวมันจะวางไปไม่ได้นะคะการที่ อ่า ตรงนี้เดี๋ยวเราใช้สิ่งทำให้พอดีร่องนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องแต่งช่องตรงช่วงนี้นะคะโดยใช้อันเดิมนะคะแต่งตรงกลางมาก่อน เพื่อที่เวลาเราพันข้อเนี่ย มันจะง่ายนะคะ เราก็เลือกมาที่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะ หรือใครจะตั้งเรื่องนิ้วหนึ่งก็ได้นะคะต่อคลิปหน้าค่ะ โอเค เราจะต้องมาวัดช่วงหัวถูกไหมคะช่วงหัวนี้มันหกมิลนะคะเราขอแสงหน่อยช่วงแสงนี้ประมาณหกมิลนะคะ คือเมื่อกี้เราวางชูรสอยู่ที่หน้าถ่ายคลิปก่อนหน้านี้มันจะวางได้ลงเราต้องใช้สิวช่วยแต่ว่าต้องการความยาว เราก็ต้องอความยาวโดยโดยเฉลี่ยก็คือ ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะ หรือตั้งไว้สองเซนก็ได้นะคะ หรือมากกว่านี้ก็ได้ไม่ไม่ไม่ต้องเสียเลียดเราจะวางลึกลงไปก็ได้วางกับหัว ก็ได้นะคะ แล้ววางกับหัว เราต้องอัดมาชิ้นบน นะคะ เป็นตัวเป็นตัวขวางด้านนี้นะคะเป็นตัวขวางด้านนี้ เพื่อให้มันเขาเรียกว่ายึดตึงคอให้มันอยู่ตัวนะคะอืมโอเค อ่ะ เราจะจัดการมันต่อที่ แต่ตรงนี้มันหกมิลเราใช้ตัวนี้ ก็เดี๋ยวแบ่งให้เป็น 6 มิลเดี๋ยวใช้เราเตอร์ก็ได้ ใช้สิวก็ได้ ความสูงมา 6 มิล แล้วก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นมา 6 มิล เหมือนเดิมนะคะ ตรงนี้นะคะ 6 มิลแล้วตั้งเซนเราก็หมุนลงนะคะกลายก่อน หมุนลงไปที่ 6 มิลนะคะ ระดับสายตา นะคะ จะ่ถ้าวัน้าก็ได้ไม่ไม่ไม่เอาหกมิลดีกว่า โอเคไปที่หกมิลเราก็เหมือนเดิม มาร์กไว้ก่อน มาร์กไปที่ โอเคเราใช้วันนี้นะคะหกมิละหกมิลวันนี้ จากจุดนี้ ไม่พอความสูงจะได้ใช่ไหมหกมิล โอเค ได้ไหมได้เนาะ มองไม่เห็นอ่ะโอเคแล้วก็ความกว้าง เป็นความยาวที่เราจะต้องขุดมาสิอ่าความยาวที่เราต้องการจะขุดมามันอยู่ที่หนึ่งนิ้ว อ่า โอเค เราล่างมานิ้วหนึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวจะมีฝาปิดปากกามาร์กเอาไว้นะคะ ใช้สีขาวดีกว่าค่ะทำไมซีรีส์สีมันเข้ม โอเคลุยค่ะหกมิลมองเห็นไหมคะลำเดี๋ยวกันโอเค น่าจะได้แล้วหกมิล พบกันการทำหัวทำหัวให้มันได้องศาคลิปหน้าโอเคค่ะ ตอนนี้ทีน่าใช้สิวนะคะเซาะล่องนะคะ ก็ให้วางหัวเนี่ยแหละเรียกว่าอะไรนะอืมตอนนี้ก็วางได้พอดีนะคะก็สังเกตว่ามันจะพอดีเลย พอเราอือฮึพอเราฟังซิงก็บอร์ดมันก็จะเป๊ะนะคะ เราลตรงหัวเป็นหลักนะคะว่าตรงกลางมันจะขึ้นลงของมันเดี๋ยวตรงนี้เราก็ขันง่ายขึ้นเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาแต่งทีหลัง ตรงนี้นะคะค่อยมาแต่งทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปรับระดับหัว ให้ได้องศาที่ต้องการนะคะ